เทคนิคการไถกลบที่ดีในนาแห้ง ขั้นตอนแรก ใช้ไถหัวหมูไถกลบต่อสั่งฟางข้าว เพื่อพลิกต่อสั่งไว้ใต้ดิน ให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย ขณะเดียวกัน มันจะพลิกเอารากหญ้า ไข่มแมลง เชื้อโรคที่อยู่ใต้ดินกลับขึ้นมาโดนแดดทำลาย ขั้นตอนที่ 2 ย่อยหน้าดินด้วยพรวนสองแถว เพื่อย่อยก้อนดินให้เล็กลงอย่างสม่ำเสมอ รองรับการงอกได้เป็นอย่างดี